สาวตอนนี้อากาศเย็นเย็นาขาดผ้าห่มเหมือนกันเมื่อคืนนอนอยู่นี่้หหหนาวบอกว่าบรรยากาศหนาวๆก็อยากได้สาวมาอบกอดสักคน